สรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิ สรณะขมานังนิธิตังยาวไปนะปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิ อทินนาทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาทัทานา เวรมณีสิกขาปะทังสมัมรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นัจจคีตวาติตวิสุกทัสนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทะวีเรปนะธารณะมันดา นาวีภูสนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนบหาสยนา เวรมณีสิกขาปทังสมาิยามิุจาเสนาหาเสนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทานสีเรนะนิปุติงยันติ ตัตมาสีรังสุทะเยโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงประกันตั้งใจ ฟังโอวาทต่อไป จงตั้งอยู่ในความสงบทุกทุกท่าน เพราะว่าวันนี้เป็นธรรมเทศนาที่ถ่ายทอด ออกจากพระองค์หนึ่งไปหาพระองค์หนึ่ง เพราะเกี่ยวกับแก่การภาษา วันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากคุณแจ็คซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าให้มาช่วยอบรมซึ่งธรรมะในที่นี้ด้วย ซึ่งอาตมาที่มาเห็นประชาชนทั้งหลาย ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนมาก อยู่ในสถานที่นี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจด้วย เพราะว่าในเวลาปัจจุบันนี้พวกชาวนักปฏิบัติทั้งหลายหรือชาวมนุษย์ทั้งหลาย นั่นเพิ่งมีความเดือดร้อนกระวนกระวาย หาความสงบได้ยาก การระงับ ซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้ นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแจ็คไร่เป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบระงับเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุด อย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่าย ๆ ว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อย หรือมีการไม่พูดนั้น ก็เห็นประโยชน์แล้วว่ามันเป็นอย่างไร มันมีความสงบอย่างไรไหม อย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้ว ว่านี่คือความสงบอันหนึ่ง สิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือ ธรรมะธรรมะ คือสภาวะ ที่ถูกต้อง ทั้งหมดมีสิ่งที่ถูกต้อง นั่นเรียกว่า ธรรมะธรรมะนี้ไม่มีของใครเป็นเจ้าของธรรมะนี้คือความจริง ที่ตั้งอยู่ในโลก เมื่อตั้งโลกมาเมื่อไรสภาวะธรรมทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนี้ เหมือนประหนึ่งว่าน้ำในพื้นดิน ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ำไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้น ได้แต่งน้ำน้ำมีอยู่แล้วแต่นาน เราเพียงที่จะว่าขุดบ่อลงไปให้เห็นน้ำเท่านั้น น้ำเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้น ธรรมะนี่กัเมันกันอย่างนั้น ก่อนจะประพฤติธรรมะ ท่านให้สมทานซึ่งศีลอย่างพุทธบริษัทได้สมทานกันวันนี้ เรียกว่าศีลแปดประการนั้น เพราะว่าการปฏิบัติธรรม อย่างยอดมันมีสามประการคือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่ง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เราจะมีเครื่องอุปกรณ์รักษาทั้งหลายเหล่านี้ เราทุกคนนั่งอยู่ในที่นี่มีแล้ว มีกายหนึ่ง มีวาจาหนึ่ง มีใจหนึ่ง พร้อมแล้วสมควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมะได้แล้วศีลดังกล่าวมานี้มีแปดประการนั้น ก็เพียงว่า เป็นข้อห้ามเท่านั้นยังไม่เป็นศีลเป็นข้อห้าม คล้ายๆ กับกฎหมายอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นห้าม เป็นกฎหมายเท่านั้น เมื่อมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมาประพฤติตามปฏิบัติข้อห้ามอันนั้นมันก็เกิด เป็นศีลขึ้นมาทุกคน การปฏิบัติรวมยอดจะมีสองประการหนึ่ง เรียกว่าศีลธรรม สอง เรียกว่าธรรมะร้วน คือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ อันแท้จริง มีแล้วใช่ไหมทุกคน เอากายมาทุกคนไหม เอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีพร้อมไหมหรือเอาไว้บ้านก็มี หรือเอามาทางนี้หมด ตรวจรู้ระรู้นะนี้มีแล้ว เราไม่บกพร่องโดยประการอะไรเลย มีเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง เราทั้งหลายนั้นมีความเป็นทุกข์ เพราะ ใจขาดอาหาร ขาดอาหารทั้งใจ ใจเราขาดอาหารที่ดี แต่ว่าอาหารร่างกาย ของเรามันพอสมควรแล้ว ทุกคนเหรืออาหารทางใจคืออาหารทางจิต ที่มาปฏิบัตินี้เราพร้อมที่จะให้อาหารทางจิต ให้จิตเรามันอ้วน อันนี้พูดตามความรู้สึกที่อาตมาได้ก้าวเข้ามาสู่ชาวตะวันตกนี่เป็นอย่างนั้น คือจิตไม่มีอาหารจิตเรานั้น ก็หมายความว่าปล่อยจิตไปตามอารมณ์ อารมณ์เป็นอย่างไรก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์อย่างนั้น ผลที่สุดแล้วก็อารมณ์นั้นก็ดึงเราไปสู่ความทุกข์ เราทั้งหลายไม่มีปัญญาคือมันปราศจากอาหารนั้น เห็นความสุข ก็ตะคุบเอาเห็นความทุกข์ก็ไปตะคุบเอา ว่าเห็นสุขเป็นอย่างหนึ่งเห็นทุกข์มันเป็นอย่างหนึ่ง ไม่รู้จักแก้ไขในส่วนตัวของเรา ใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมไอความสุขอยู่นานไหม How about that happiness? Did it stay for very long? นั่นไอความสุขนั้นมันจริงไหม ถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนั้นไอ้คุณแจ็ค จึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ย จะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่าง แต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้ใหรู้จักทุกรู้จักเหตุให้ทุกเกิด รู้จักความหลับทุก รู้จักข้อปฏิบัติให้ทัวความหลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไป เคยมีทุกข์ไหมเคยมีสุขไหม สุขทุกข์อะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหม อืม เข้าใจอย่างนั้น ถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอน เอ่อ่ะ มันคงไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่น ถ้าความทุกข์มันแน่นอน มันก็ไม่แปรปวนเป็นอย่างอื่น สองอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ผู้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะ สิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงับความสุขความทุกข์ เรียกว่าความสงบ ความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริง ความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริง ความสงบนั้นสงบจากสุข สงบจากทุกข์นั่นเอง โยมทั้งหลายทารู้จักน้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้ว ถึงความสงบอย่างนั้นคือธรรมะ ที่เรานั่งนั่งกรรมฐานนี้ มันน่าจะสงบนะ ไม่ได้ไปทำอะไรนะ นั่งอยู่เฉยๆ ดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้น มันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่ มันเป็นเพราะอะไรนี้เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เคยพิจารณาไหมเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหา ที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้น มันตกอยู่ในสภาพความจริง ความจริงนั่นมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่จริงที่เรียกว่า ไอความเที่ยง มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามันไม่เที่ยง พวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายตอนนี้มันแปรเปลี่ยนไปได้ ก็ได้ไปถืออันเดียวว่า ให้มันเป็นอย่างนั้น ก็ได้เป็นทุกข์ ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงพิจารณาแล้วยอมรับ ยอมรับความจริง ที่เราไม่ยอมรับความจริงคือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริง มันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นมา อย่างนั้นถ้าเรารับว่า มันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นความจริงเท่านั้นแหละ มันจะไปที่ไหนล่ะ เปรียบเทียบเทียบเมืองไทยไอเมืองไทยนะไทยแลนด์นะที่ฝึกธรรมะมา ถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วย หรือมีอายุมากขึ้นมาป่วย พระท่านไปเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมัน มันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเก็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับน พื่อจะรับพิจารณา ดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้ว ไม่อยากจะรับฟังไงอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้น อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกชาวตะวันตกนะ ในชาวตะวันตกก็เป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะ ไม่ยอมรับความจริง คือปกปิดทุกไว้ในตัวของเราอยู่เสมอ จึงไม่มองเห็นทุกจึงออกจากทุกไม่ได้ เพราะไม่มองเห็นทุกนั่นเอง อันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารณาดูจะเป็นไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่า ลักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้น ไม่ยอมรับ คนที่ไม่ยอมรับนั่นเรียกว่าคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเรา ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะ เสมอว่าเรามีเราคันศีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างเี้ย มันไม่ถูกจุดมันนะ มันก็ไม่หายความลำคาญดังนั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราซะคันที่ขาเราก็แก้ที่ขาเราซะไอ้ความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้น โยมลองดูสิ วันหลังน่ะ ถ้ามันคันบนที่ให้มาเกาขานี่มันจะถูกจุดมันไหมนี่เป็นหลักธรรมะ หลักธรรมะ ทุกวันนี้เราทำไมเราถึงทุกข์ไม่หาย คือเราเลี้ยงทุกข์ไว้นึกว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นของดีจะทิ้งไปก็กลัวมันนะนึกว่ามันเป็นสุขนะก็เลี้ยงทุกข์ไว้ ทุกข์มันก็อยู่สบาย เราก็ร้องไห้ไปเรื่อยไม่สบาย ให้นั่งก็ไม่สบาย ให้นอนก็ไม่สบาย ให้อาหารดีๆ ก็ไม่สบาย ใจมันเป็นทุกข์อยู่เพราะอะไร ให้อาหารไม่ถูก อาหารไม่พอมัน ไม่ถูกเรื่องมันคือ เกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หาย จะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุไม่ได้ จะวัตถุสร้างขึ้นเนี่ยมันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้ นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะ เรื่องอนิจจังของไม่เที่ยง ทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ เป็นความจริงหรือเกิน เป็นสัจธรรมอ่าถ้าเป็นสัจธรรมจริงๆเรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้ว ถ้าหากว่า ใครนับถือคริสต์โยก็เรียกว่าเห็นพระเจ้า ใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครไม่เห็นอนิจจังอยู่ในอยู่ในอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธ อยู่ในคิดก็ไม่เห็นพระเจ้า ก็ไอ้ไอ้พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกันอืถ้าเห็นอนิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่เปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทั้งหลายทำความสงบ ดูไหม เรื่องที่ทำความสงบนี้บางแห่งก็ สงสัยเหมือนกัน การนั่งดับตา บางคนก็เคยพูดว่าอู้ฉันไม่ไปแล้วนั่งดับตา แต่ลืมตาอยู่มันก็ยังไม่เห็นนะจะไปดับตามันจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วครูในดึกซึ้งเข้าไปอีกว่า เรานั่งแล้วลืมตาเดี๋ยวนี้นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านนะไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้นี่เอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหม ดูอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิอด่าให้มันรวมเข้ามา ให้มันเป็นกำลัง เพื่อให้ พื่อให้แก้ปัญหาต่าง ๆได้ไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกรรมฐานที่นี่พูดหลายไปสักหน่อยหนึ่งไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้น ของนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของมากอย่างนั้น นี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบนี่มันไม่ไม่มีอะไรมากอย่าง แจ๊กว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ก็ดีแล้ว พูดไม่เคยพูดกับคนอื่นก็พูดกับตัวของเราเนี่ยนั่งก็พูดอยู่งั้นเนี่ยมีปัญหาก็พูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยอืม พูดกับตัวของเราถามตัวเราอยู่นั้น เนี่ย อืม นี่เรียกว่า พูดอยู่ในความสงบไม่ใช่พูดอยู่ในความวุ่นวายอืมเคยพูดไหมเคยพูดกับตัวของตัวไหมเนี่ย ที่ห้ามไม่ให้พูดกับคนอื่นเนี่ย นั่งเนี่ย เคยพูดกับตัวของเราไหม เคยพิจารณาไหมเนี่ย นี่คือจุดธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ธรรมะจะเกิดขึ้นตรงนั้น ความจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนั้น ไอการแก้ปัญหาจะเกิดตรงนั้น ตรงนั้นเป็นที่เกิดของธรรมะ ตรงนั้นเป็นเหตุที่เกิดธรรมะ ไอ้สิ่งที่มันวุ่นอยู่นั่นอะอาการที่เราทำไปโดยกายของเราก็ดี พูดโดยวาจาของเราก็ดี เราจะไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาแล้วเป็นอดีตนั้น อย่างนี้นะบัดนี้เรามานั่งให้มันสงบมันจะรวมเข้ามา มันมากเหลือเกินมันมากมันมาก ไม่รู้มันมาจากไหน เราไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนเราไม่ได้เก็บมันมารวมไว้ ก็มันมีสุขแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันมีทุกข์ก็ปล่อยมันไปซะมันอยากเที่ยวทีนี้ก็ปล่อยมันไปซะมันไม่รวมกันทุกคนรู้มันไม่มีอะไรถ้ามานั่งแล้วบางคนแหมนั่งไม่ค่อยจะได้เลยมันมามากเหลือเกินคือมันมารวมกันแล้ว มันปิดข้างนอกมันไว้ มันมารวมข้างในอย่างนี้ บางคนก็รำคาญใจ ตรงนั้นแหละ ตรงธรรมะจะบังเกิดขึ้นมา ความจริงจะเกิดขึ้น ตรงนั้นให้อดทน นั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์ มันเข้ามาทางตา และหูจมูกลิ้นกายจิต มารวมอยู่ที่จิตนี้นั่นเรียกว่าช่องอารมณ์ อันนั้นแหละมายั่วยวนจิตของเราที่ไม่ให้สงบยั่วยวนจิตของเราไม่ให้สงบคืออารมณ์ ที่เรามานั่งอย่างนี้คือให้รู้จักอารมณ์ อารมณ์นี้ก็สักว่าอารมณ์เท่านั้น มีความสุขขึ้นก็วูบเดียวก็หายไป มีทุกข์เกิดแล้วหายไป เท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมาย ตาสองหูสองจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายนี่เรียกว่าเป็นมรรคแปดประการ ตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่ อยู่ในตำราไม่ใช่อย่างนี้นะ อยู่ในหนังสือไม่ใช่อย่างนี้ อันนี้มักที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตาสอง หูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายนี่ จิตเป็นคนเดิน นี่คือมัก อันนี้แจ็คก็พูดไปแล้วล่ะมักอัตมาพูดมักที่มันนั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่นี่น้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี้ คือมัก มักแต่แปลว่าทางเดิน หูนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งเสียง จมูกนี่ก็เป็นทางเดินเข้ามาแห่งกลิ่นริ้นนี่ก็เป็นเดินทางเดินเข้ามาแห่งรสทั้งหลาย โพธภะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินเข้ามาแห่งโพธภะเดินเข้ามาอย่างนี้ เป็นทางกาย ทางจิตเป็นคนรับ สำหรับที่รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทั้งหมดมิฉะนั้นแจกจึงตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาตรงนี้ท่านเห็นทำสมาธิให้กำหนดจิตกำหนดจิตอย่างเดียว คือมรรคทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่จิตแล้วตาหูจมูกลิ้นกายมารวมอยู่ที่จิต เราจึงเอาจิตอันนี้แหละ ฝึกจิตอันนี้ให้อยู่กับลมหายใจ เรียกว่าการทำใจให้เป็นหนึ่ง ถ้าทำเช่นนี้เราจะรู้จักจิตของเรา แล้วก็รู้จักอารมณ์ของเรา แยกออกกัน เป็นจิตเป็นอารมณ์ ถ้าแยกไม่ออกเราก็เป็นทุกข์ลำบาก ให้โทษอย่างอื่นเรื่อยๆไป เช่นว่าจิตนี่บางครั้งนะจิตเป็นจิตบางครั้งนี่มันเกิดโทสะขึ้นมา เกิดโทสะขึ้นมา นะ ไม่ใช่จิตที่มันเกิดตัวนั้นขึ้นมา มันมีอารมณ์มากระทบให้จิตหลงเป็นโทสะขึ้นมา อ่า เช่นแก้วใบนี้นะ ถ้าใจเราไม่มีโทสะเราก็สบาย ใส่น้ำกินสบาย นะ อีกวันหนึ่งจิตมันจะกระทบซึ่งอารมณ์ ถูกยุแย่ของอารมณ์อ่ะ ให้จิตโกรธขึ้นมากที่สุด อาจจะเอาถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ ใส่ไม้แตก อย่างนี้ นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของของเราเนี่ยมันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้น่ะ มันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปให้มันแตก มันก็ไม่มีอะไร จะวางไว้ก็ไม่มีอะไร ไอ้ทุกวันทุกวันใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ ใจดี ถ้าใจมีกิเลสขึ้นมาเอาถ้วยนี่คว้างไปทิ้งก็ได้ แตกก็ได้ ใครผิดมา ถ้วยผิดที่จิตของเรามันผิดเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทุกวัน ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นจะไม่มีถ้วยใส่เนาะนี่นี่มันแน่นอนอยังไงไหมคิดว่าจิตที่มันโกรธขึ้นมา มันก็พุ่งขึ้นมาเห็นอันนี้ไม่ชอบใจก็ทิ้งไป เห็นอันนี้ไม่ดีไอ้ความเป็นจริง อันนี้มันไม่มีอะไร มันอยู่อย่างนี้เพราะความเห็นผิดที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสเท่านั้นเนี่ยจึงทุบแก้วนี่ทิ้งไป ทุบถ้วย นี่ทิ้งไปไอ้ความเป็นจริงทำเช่นนั้น มันไม่เป็นประโยชน์ไอ้ถ้วยใบนี้มัน เป็นของมันอยู่อย่างนี้ ขนาดนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวของเรานะอืไม่รู้จักตัวของไม่รู้จักแก้ไขของเราทั้งนั้นเนี่ย ถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ขนเอาถ้วยมาทุบทิ้งหมดเท่านั้นเนี่ย อย่างนั้นแก้จิตของเจ้าของโทษอยู่ตรงนี้ ไปให้โทษคนอื่นอย่างนั้น อันนี้เรื่องอาการของจิต มันเป็นอย่างนี้ เราหลงอารมณ์อันนี้ อันนี้วันนี้ฟังให้ดีนะ บางคนจะเข้าใจว่าท่านอาจารย์นี่พูดธรรมะอะไรอย่างนั้น นี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้ ธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะ อะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มี อยู่ในนี่มีธรรมะ ทั้งนั้น โยมนั่งทับจนกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนอนทับกับธรรมะทั้งนั้นเนี่ยไอความเป็นจริงมันเป็นธรรมะทั้งนั้น อืม ไม่จบธรรมะ ไม่จบ ธรรมะมันมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่ว่าธรรมะมันมีอยู่ในตัวหนังสือ ตัวหนังสือนี่ยก็ชี้บอกธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะอาตมาเทศวันนี้ก็เทศเรื่องธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะ ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้น ขึ้นในจิตของโยมนั่นเอง วันนี้พูดธรรมะ แล้วก็วันนี้จะไม่พูดมาก ต่อนนี้ไปก็จะให้มีความสงสัยอะไรเล็กๆน้อยๆจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มาก พูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอก พูดกระทั่งวันกระทั่งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะ พวกชาวตะวันตกนี่สูงใสมากเหลือเกิน ไม่หยุด ยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินฉะนั้นคนคนนี้จึงมีปัญหามากอาจจะที่ให้โอกาสแล้ว ก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวัน ที่มาทำนี้ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเข้ามาไว้เขี่ยมันออกไปเขี่ยออกอของไม่ดีในใจเรา มีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมนี่แหละ ที่มีเราก็รู้ที่มานี่ พยายามเขี่ยนี่ออก อันนี้แหละมันพาวุ่นวายอยู่นี่ เป็นเรื่องราวนี่ของที่ไม่ดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆ คนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อระความชั่วระเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอ้เครื่องวุ่นวายนั้นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั้งเนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไหมไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอ้ที่ควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั้นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเอง รู้แล้วต้องแก้เอาเอง เคลียมันออก ค่อยๆเคลียออกพยายามเคลียออกงี้ไม่หมดง่าย ๆนะนาน นะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะเป็นงไงไหมฟังง่ายทำยากเป็นยังไงไหมเออ นั่นแหละ เออ อืม เป็นอย่างนั้น อืมจะต้องเป็นอย่างนั้น ฟังง่ายๆแต่ไปทำเนี่ยมันยาก ก็ดูที่ท่านนั่ง ตาก็ให้หลับแต่แล้ว มือก็วางไว้ หมดแล้วไม่มีลมหายใจอย่างเดียวเท่านี้นะก็ยังไม่ชอบจะทำเลยนะ ไม่สบายหรือคิดนู่นคิดนี่ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมาอีกแต่แล้วนะ มันน่าจะสบายแล้วนะนั่งเฉยๆดูลมหายใจออกมันสบาย อัตมาว่ามันหมดเท่านั้นเนี่ยมันสบายแล้วอันนี้ อันนี้ยังคิดไปถึงโน่นอันนี้ว่าก็มาใส่มันวุ่น ของเก่าที่สะสมไปนานแล้ว มันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นเนาะแล้วเคลียออกให้หมด ถ้าเคลียเอาหมดเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะเคลียแล้วก็นั่งสบายเดินสบาย นั่งสบาย นอนสบายสงบเลยเท่านั้นเนี่ยความหมายนั่นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเข้ามาก็หมด เท่านั้นแหละแต่มัน แต่มันฟังง่าย แต่มันทำยาก อย่าไปแก้ที่อื่นเนี่ยแก้ที่ตัวเรานี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี้ ไม่ใช่อยู่ในป่านี่ อืม ไม่อยู่ในทะเลดอกไม่อยู่บนอากาศ ไม่อยู่ที่นี้ป่ามันไม่มาทุกข์กับเราหรอกทะเลมันไม่มาทุกข์กับเราหรอกข้างนอกมันไม่มาทุกข์กับเราเรา มันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เอง มันเกิดอยู่ที่นี่ อืม ก็ทำให้มันดับลงตรงนี้ แหละ มันเกิดที่นี่ ทุกคนต้องเอาไปภาวนาพิจารณา นะนะปีที่ต่อไปวันที่ต่อไปมาทำกรรมฐานเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นมากมากดีขึ้น เมื่อมันมันดีขึ้นมากๆก็อยู่เนื้อดีเท่านั้นก็ได้หมดเท่านั้นนะชั่วก็ไม่อยู่มัน ดีอยู่ก็ไม่อยู่อยู่เนื้อดี ที่แรกก็ทำชั่วละมันออกไปแต่มันดีมันก็เกิดขึ้นมานะเมื่อดีดีขึ้นมาไม่ดูจะดีก็ชั่วอู่นะเป็นทุกข์อยู่นะขึ้นข้างบนมันซะ อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเลยสบายนะขอโอกาส กับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ต่อไปนี้ อืม อ่า คุณแจ็ค ขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วย ดังนั้น จงตั้งใจฟังด้วยปัญญา อืมพะโอกาสไม่ค่อยจะมาก หรืออีกประการหนึ่ง พวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วย ของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วย ที่ได้มาพบกันในที่นี้ มาพักที่นี้ก็เลยรับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลาย ได้ความสบายทุกประการ ดังนั้นอาตมาจึงจะขออมอบอคำพูด หรือมอบธรรมะ อันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วย พวกเราท่านทั้งหลาย เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลก ก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลาย แล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบาย แต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐแต่เราแสวงหาที่สงบระงับ ตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ การประพฤติปฏิบัติ ธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ ธรรมะ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มี อย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูป ก็เป็นธรรมะทั้งนั้น แต่ท่านให้แสวงหาธรรมะ หาที่ปฏิบัติธรรมะ หาในที่มันสงบระงับ เพื่อทำจิตให้สงบระงับ อยู่ที่ไหนก็ตาม พระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษ ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษ ให้รู้โทษอย่างทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริง ไอ้ความสงบนี้มันก็ดี แต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมัน มันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุข อย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน เมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกดังนั้นจึงสถานที่ภายนอก จึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบ แต่ท่านให้ยึดสถานที่ ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้น แต่ไม่ให้มั่น ให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่น เพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้อง ท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึด แต่มาให้มั่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านมาให้มั่น อันนี้คงเข้าใจ ถ้าติดอยู่ในความสุข ติดอยู่ในความสงบ มันก็เป็นกามาสุขานิกานิโยโค ถ้าติดอยู่ในความไม่สงบ มันก็เป็นอัตตะกิรมาฐานิโยโค ดังนั้น การปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิด ให้รู้จักโดยปัญญา อยู่ด้วยปัญญา ฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญา การกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้น การปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมือกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้น ไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมาย มีกายกับจิตเท่านี้ก็พอ เห็นอะไรทุกอย่าง น้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้ อันนี้อัตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเอง ในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่า อืม สงบเนี่ยมาออกมาแล้วมันอยู่ติดบาดคนบ้านคน เขาว่ามันเล่นดนตรีกันอยู่ ไม่สงบลำคาญ ทำไมถึงลำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่า เสียงดนตรีนั้นมากวนเรา มีความเห็นผิดอย่างนี้ อยู่ไปก็ไม่สบายใจ เพราะเข้าใจว่า เสียงดนตรีมากวนเรา อยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุด ไม่หนีจากที่นั่นเลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าอืม เรานี่มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่ เกิดความรู้สึกขึ้นมาอืมอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ดูไปแล้วเราไปกวนเขาเนี่ย มันหลงขนาดนี้นะเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรา มันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นนะ อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำพีเป็นตำรานอกคำพีเหมือนกัน ถ้าเราคงจะไปอ่านอยู่ในคำพีคงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่า อันนี้มันเป็นยังไงกัน อันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได้ นั่นแหละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าพึ่งลืมตัวนะอย่าพึ่งลืมเคยพลาดมาแล้ว พลาดมา นึกว่าไม่มีอะไรนะมไม่มีอะไรเหมือนออย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอัน ไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นถึงถามไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุต จะเห็นไม้เราว่ามันสั้น ถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัด จะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาว อันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้น เมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมาการปฏิบัติ หาทางพ้นทุกนี้ทุกวัน มีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้ มีครูมีอาจารย์มาก แล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไป ถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบาก ทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบาก ถ้าเรามีปัญญารู้จัก เช่นว่า เขาเรียน กรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้ เรียกว่า เรียนวิปัสสนาหรือสมถะด้วยวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นมา ภาษาที่สมมุติขึ้นมา แต่อาตมาเห็นว่า รวมเข้าทั้งสองอย่างนี้ ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะ เท่านั้นนะที่เราปฏิบัติธรรมะ มันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทางสมถะทางวิปัสสนาเป็นไปในนั่นเลย เช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้ สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการ สองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบ อย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรก ต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญา เปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา สามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่น ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนนั้นมีสติอยู่ว่า อันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจ หรือได้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้น ก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา ก็เรียกว่ามันไม่แน่ อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ ทุกขณะไปเท่านี้ นานนานไปจิตของเรา มันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าเออ อันนี้มันก็ไม่แน่ อย่างนั้นมันก็ไม่แน่ เป็นของไม่แน่นอนทางนั้น เห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอน เป็นของไม่จริงไม่จัง จิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ย อันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกัน สมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริง สุขนี่มันจริง ทุกข์นี่มันจริง อะไรที่มันจริงจังถึงนั้น เราไปเข้าใจจนเกินไปซะ ไปเอาจริง เอาจังกับสิ่งที่ว่า มันไม่จริงไม่จังนั้น บางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมา มันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย ถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้ว ใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น ปัญหามันก็หมดไป เมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้ว สงบทางปัญญาก็เกิดขึ้น ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหม ใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไหมมีไหมนะอ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละ เกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พี่นาอยู่ที่จิตของเรานะ่ะ สุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้ว ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้ เช่นว่า ไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่ง ทุกข์อันเกิดจากอุปาอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่า มันมีทุกประจำสังขารเช่นว่าเราป่วย อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะ อย่างนี้มันไม่แน่หรอกเช่นนี้หรืออาการที่เราเก็บปวด เอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไร เจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังนล้วมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บ พระพุทธเจ้าก็เก็บพระอรหันต์ก็เก็บ แต่ว่าเก็บนั่นเป็นเทปธรรมดา นี่ ทุกคนจะต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัส นี่เรียกว่า ให้รู้จัก อันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกิน ที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือ ไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริง ๆ อุปทาน เหมือนฉีดยา เอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเจ็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ สุขเพราะอุปทานนี่ ทุกข์เพราะมีอุปทาน เป็นแบบนี้ เหมือนกับที่เอาเข็ม ไปอาบน้ำยา มาฉีดกันไป ปวดเจ็บจนตายจนในคนตาย นี่ อะไรเราเกลียด มีอุปทาน ความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ มีอุปทาน แม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็น รู้จักนะนะที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนนี่ธรรมมันเกิดตรงไหน มันดับตรงไหนเนี่ย อย่าไปดูที่อื่น ดูที่ จิตของเรา จิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหู จมูกลิ้นกาย อย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์ รถยนต์ ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่าง อย่างนั้น แต่รถยนต์มันเห็นไหม หรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่า นี่ก็มันกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์ แต่รถยนต์ไม่เห็น เราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรม เราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่ แต่เราก็ต้องการความสงบ บางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็น คนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็น อย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้ เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัด ไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอัตมาจึงชอบพูดธรรมะ และพูดเรื่องอุบายหเห็นอย่างนี้เช่นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวาย นะไอความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวาย เราเราวุ่นวายเองของเราเนี่ย ให้น้อมเข้ามา เช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง มันแก่ ใบมันร่วงลงไปเนี่ย เรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิอย่างนี้ ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้ว เห็นข้างนอก ก็เห็นข้างใน เห็นข้างในก็เห็นข้างนอก อันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่ง เจ้าจะปรงสังขารแต่พิจารณาเรื่อยไป เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไป เดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาอมแล้วก็หยุดอยู่ นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับ เดินไปก็ได้ กลับมาก็ได้ หยุดอยู่ก็ได้ แต่ธรรมะ ที่พระพุทธเจ้า หรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะ อันแท้จริงแล้ว อาการเดินไปก็ไม่มี อาการกลับมาก็ไม่มี อาการหยุดอยู่ก็ไม่มี นี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติ อันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ย ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใคร ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใคร ไม่ไปกับใคร ทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอย ยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกัน ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับ ไม่มีการหยุดอยู่ อย่างเนี้ย อันนี้ทำที่เป็นปัจจัตตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้น จะไม่สงสัยอะไรทางนั้น จบลงที่ตรงนั้นอะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้ว แต่ว่า ระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่ง ความสงบอย่างนี้ก็ดี แต่ว่ามันยังไม่ยิ่ง ถ้าหากว่าให้มันยิ่ง การสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่ง อย่างเดียวยืนเดินนั่ง นอนเป็นสมาธิ เป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติ พูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นวงกลมมีสติ ไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นยายมันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกเระบริโภคข้าวนี่บริโภคข้าวมันอิ่มแล้ว ออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่ม นอนมันก็ยังอิ่มไป ก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออก ไม่ใช่ว่าเราหยุด เราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้น เราทันหรือเปล่า การกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะ มันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบ เช่นมัานกมันร้อง พอเสียงนกมันร้อง กระทบเฉยๆ เมื่อนกมันร้องจบไปแล้ว ความรู้สึกคิดขึ้นในนี้ แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่ะ สนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะ อยากจะจับนกมันไปขายว่ะ นี่ นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยเฉยเนี่ยได้ยินเฉยเฉยไม่มีอะไรเลย ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบปุ๊บแล้วมันเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั่นสวย กลิ่นนั่นหอมเราชอบ มันจะเป็นไปตามทำนองนี้ อันนั้นเรียกว่า เรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่ง เมื่อกระทบแล้วมันรู้ ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้น ไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรา รู้สึกขึ้นนี่ เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไร การกระทบเรา ติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ให้เราโกรธ ให้เราเกลียด ให้เราชอบให้เราไม่ชอบ นุ่งนังกันอยู่ตรงนั้น อันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จัก อะไรมันเป็นอันตราย ไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้น นี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิต ไม่มีอะไรจะพูดมากนะ ให้โยมไปลองทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะเรียกว่าเอ้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมาก อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่า อันนี้มันไม่แน่เท่านั้นเนี่ยยืนไปทำมันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่ นะสับมันตรงเดียวเท่านี้ะเนี่ยวปัญญาเกิดนะ ถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรนั้นไม่แน่ นะมีแต่ไม่แน่ ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริง ๆ ก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ ของนั้นมันก็หมดราคาเลยเห็นไหมของไม่จริงไม่จัง มันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้น เมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้น เรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้น ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอก มันไม่แน่ เกิดมา่นี้มันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อนรก็เท่านั้น แหละ เป็นอย่างนั้นแหละจิตใจ เราจะเป็นอยู่อย่างนี้ อืม จะเห็นชัดว่า ไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่ นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะ ธรรมะนั่นเนี่ยที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่ มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่น หรือถือมั่น แต่ยึดมาแต่ไหวไม่มั่นอย่างนี้ เมื่อเราเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเนี่ยเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้ อันนี้ให้โยม เอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ทำไปอย่างนี้ทำสมถะกรรมฐานก็ทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยก ให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ ศัพท์นี้เป็น ศัพท์ที่สำคัญนะแต่นักปฏิเสธบัดเราข้ามไป ข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ย คิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่ยกขึ้นมาดู ถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า อันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวนะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่ เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองลองดูครับอืมอ่าโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้ การยืนก็ได้ การนอนก็ได้นี่ไอความยึดมั่นถือมันมันจะค่อยๆคคลี่คลายออกไปด้วยด้วย จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไปลองดูนะ ไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูสิมันมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลานะมีไหมแต่ชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหมนั่นแหละ ถ้าอันนั้นมีอยู่ ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ ก็เป็นเรื่องชอบใจมาชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งนะถ้ามันเรื่องธรรมดานี้ยเป็นเรื่องอุปทานนะนะมันจะไม่ให้เราสบายนะมันจะไม่เราสบาย มันจะเหมือนเอายา เหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้น อย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบ ตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสักหน่อยพอสมควรนะถ้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้ เคยมีไหมโยมได้ยินเสียงมันมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันมากวนเราเนี่ยเคยเคยคิดไหม เสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียง Did it come to bother us or did we go to bother it? ระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะ <laughs> <laughs> extravagant, but it points towards a difficulty I have with what they're talking about mm. Suppose there's a smell that has come to the bottom, and that smell is um, the smell of smoke a fire. Um, if I just sort of uh, just say smell, smell, smell, mm-hmm. maybe I don't respond to the fire. I mean, that's not so good. Uh, mm-hmm. it worries me. but <laughs> <laughs> that hasn't happened yet. <laughs> ยกตัวอย่างพูดว่าเรานั่งแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเช่นควันทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควันกลิ่นควันเฉยๆก็ อาจจะมีไฟไหม้เราก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับ จะกำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไงเอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นดีไฟจะไหม้เราตายก็มันหนีไงนะ ก็นั่นไม่ใช่คนภาวนาดีกว่า